่รถอ้อมเขาเขาลูกนั่น ลูก นี่สายไฟฟ้าอุ้ยทางโค้งมาโค้งคักแต่ าหากินยังดอกเบิ่งหรอกก็มีแต่ทงไฮทงหน้าป้าเขาโคตรบ้านก็เป็นยมยมอยู่แบบยมยมของก็มีแต่แนวแพงๆคุนะป้าเขาโคตรบ่ค่อยเห็นก็เจอถ้ำเขาเจอถ้ำเทียเดียวแล้วเลย Na 400 meter links afslaan. Je kon farm. Je kon rij, je kon na. Links afslaan. Ja, ja, mevrouw J.

เดี๋ยวจะแจกฟองมุ้นหน่อยนะคิดวาเราดูอ่างต่เจ้าของขั้นใหญ่เนาะบ้านนี้ตัวหลังงามๆ Na 200 meter links a f l a a n เดี๋ยวคนเล่นบ้านบ่งามบ้านนี้บ้านอันนี้บ้านอันนี้เขาก็มี l i n k กฎมีเกณฑ์อะไรถึงแล้วจ้านอนที่นี่แหละ แบบสีดาวคนเด็กนี่เห็นว่าเป็นจังสีกับสีดาวอยู่เลยคือการ์ตูนในละบ้านโรงแรมก็ได้ข้าเจ้ากำลังก่อสร้างใหม่หอดแล้ว